เนื้อหาของบทที่ 4 จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือภาวะวิกฤตที่พบได้บ่อย ในบุคคลวัยสูงอายุ รวมถึงแนวทางแก้ไข เรื่องที่ 1 จะเป็นเรื่องของปัญหาหรือภาวะวิกฤตที่พบได้บ่อย ทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไป และมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้สูงอายุ อย่างเช่นอาการหลงลืมนะคะ ซึ่งจะมีทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเครียดในช่วงระยะเวลาแรก แล้วก็จะมีอาการรุนแรงขึ้น ก็น่าจะเป็นปัญหาต่อๆไปในผู้ดูแลด้วย สำหรับเรื่องที่ 2 ก็จะเป็นปัญหาหรือภาวะวิกฤตที่พบได้บ่อยทางด้าน จิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุ ที่เราพบได้โดยทั่วไปก็คือ ภาวะที่ต้องเผชิญกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เดี๋ยวเราจะมาได้เรียนรู้กันนะคะว่า แนวทางช่วยเหลือหรือแนวทางแก้ไขในปัญหานี้ควรจะทำอย่างไรได้บ้าง และ 3 จะเป็นเรื่องของปัญหาหรือภาวะวิกฤตที่พบได้บ่อย ในเรื่องของเศรษฐกิจ หรือสังคมของผู้สูงอายุนะคะ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีไรายได้ ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เหล่านั้นที่เกิดมาในข้างต้นนะคะ ในช่วงสุดท้ายเนี่ยจะมีการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับแนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต โดยเฉพาะวิกฤตทางด้านจิตใจค่ะ